คราวนี้เรามาดูเรื่องจำนวนตรงข้ามกันนะครับ เป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นัก ยกตัวอย่างเช่น เลข 3 เลข 3 อยู่ตรงไหนของเส้นจำนวนครับ อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ คราวนี้ถ้าเราแบ่งที่เลข 0จำนวนตรงข้ามของ 3 ก็คือจำนวนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเลข 0 ที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งก็คือลบ3นั่นเอง คราวนี้ถ้าเราเขียนลบด้วยลบสามแบบนี้ มันก็คือจำนวนที่อยู่ตรงข้ามกับลบสามซึ่งจำนวนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของลบสามแล้วมีระยะห่างจากศูนย์เท่ากันก็คือสามนั่นเอง หรือที่หลายๆ คนชอบท่องกันว่า ลบคูณลบได้บวกอะไรแบบนี้ครับ กรณีที่มีเครื่องหมายซ้อนกันนะครับ ในตัวอย่าง 9 บวกด้วย ลบ 7 ก็จะเท่ากับ 9 ลบ7ครับ ส่วนลบ9บวกด้วยลบ7ก็จะเท่ากับลบ9ลบ7ลองสังเกตว่าการบวกด้วยจำนวนเต็มลบ ก็จะเหมือนกับการลบครับ แต่สำหรับข้อสุดท้ายต้องระวังหน่อย เพราะมีเครื่องหมายลบซ้อนกันอยู่ จากเรื่องจำนวนตรงข้ามจะต้องกลายเป็นลบ9บวก7แทนครับทีนี้นักเรียนอาจจะสงสัยว่า ข้อสอบมีด้วยเหรอให้คิดเลขลบซ้อนกันแบบนี้ ข้อสอบไม่ได้ให้นักเรียนคิดตรงๆ แบบนั้นครับ แต่นักเรียนจะพบได้ในเรื่องการแก้สมการ อย่างเช่น ต้องหา 2 ลบ x แล้วนักเรียนไปคำนวณหาค่า x จากอีกที่มาได้เท่ากับ ลบ 7 เวลาเอาไปแทนค่าในสมการ บางคนก็เผลอเอามาแทนแค่ 7 กลายเป็น 2 ลบ 7 ไปซะงั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยก็คิดผิดแบบนี้บ่อยครับ เพราะฉะนั้นเวลาคิดเลขต้องตั้งสมาธิให้ดี อย่าให้พลาดตรงจุดง่ายๆครับ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนในบทนี้แล้ว ให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบหลังเรียน ก่อนที่จะไปต่อในเรื่องถัดไปครับ